ตอนนี้มาถึงสุดสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นบทสรุปของของสมาร์ทสเปซว่าเอาแหละหลายท่านเรียนวิชานี้มาหรือว่าศึกษาวิชานี้มาหรือแม้แต่เข้ามาแอบแอบมองมองเยี่ยมเยี่ยมมองมองชุดวิชานี้แล้วก็เอ๊ะมันคืออะไรนะหลายท่านก็บอกอ๋อมันก็คือเล่าเก่าในขวดใหม่ มันก็คือศูนย์บ่มเพาะ หรือว่าศูนย์นวัตกรรมหรือศูนย์อะไรก็แล้วแต่ แต่ที่ที่ที่แท้จริงโดยเนื้อแท้ของมันก็คือเป็นศูนย์ที่สร้างความใหม่บนฐานของความสบายใจและความสุขร่วมกันของคนที่คิดร่วมกันนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะร่วมถ้าเกิดเราจะสร้างศูนย์สมาร์ทสเปซเนี่ยหรือว่าโคเวอร์กิ้งสเปซเนี่ยขึ้นมาเนี่ยงานวิจัยนะเขาบอกว่ายังไงนะคะงานวิจัยเขาบอกว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ในเมืองหรือชนบทเมืองใดก็แล้วแต่เนี่ยโคเวอร์กิ้งสเปซเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เลยนะคะ เพราะว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วยกันนะคะว่าเขาจะต้องมาทำงานด้วยกันบนฐานความสบายใจ หรือบนฐานความชอบพอร่วมกันนะคะ เพราะนั้นถ้าเราจะสร้างโคเวอร์กิ้งสเปซเนี่ย งานวิจัยบอกว่าจุดแรกเลยก็คือโลเคชันหรือว่าพื้นที่นะคะเขาบอกว่าพื้นที่เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมาก มีงานวิจัยบอกว่าเอ่อถ้าเกิดจะให้เกิดโคเ k อร์กิ้งสเปซที่เิร์กเนี่ยนะถ้าเดินเนี่ยไม่ควรเดินเกิน10 นาทีนะขี่จักรยานก็ได้ ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะหรือว่าขับรถไปสะดวกถึงพื้นที่ดีสบาย ดูอ่าสวยงามพอสมควรอะไรเงี้ยถือว่า เรื่องของพื้นที่เรื่องของที่ตั้งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะ นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องภาพภาพรวมอย่างเช่นว่า เมื่อเราเลือกพื้นที่แล้วเนี่ยอันหนึ่งที่เราจะต้องคิดต่อก็คือในเรื่องของผู้ใช้บริการทีนี้ผู้ใช้บริการเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าสมาร์ทสเปซของเราเนี่ยให้บริการอะไรเป็นหลัก อยู่ในพื้นที่ไหนเป็นหลัก ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ของท่องเที่ยวสร้างสารรค์หรืออะไรต่างๆเนี่ย การให้บริการของผู้ใช้เนี่ยก็จะก็จะไปอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเราเป็น IT Entrepreneur หรือว่าเป็นกลุ่ม Startup IT เนี่ยยูเซอร์ที่มาใช้ก็จะไปอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการเงินนะเมื่อมันเกิดเป็นศูนย์ขึ้นมามันเกิดเป็นอองค์กรหรือนิติบุคคลขึ้นมาเนี่ยในเรื่องการเงินเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องท้าทายนะคะเพราะว่า สมาร์ทสเปซเนี่ยจะเป็นเอ็นจีโอก็ไม่ใช่ จะเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรก็ไม่ใช่ เป็นองค์กรแสวงกำไรก็ไม่ใช่นะคือมันเป็นที่ที่คนที่มีความสนใจร่วมกันเนี่ยมาทำงานร่วมกัน แต่มันต้องมีรายได้ เพื่อที่จะให้กิจกรรมต่างๆ นั้นสามารถไหลไปได้นะคะและคงอยู่ได้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบซึ่ง บางแบบก็จะเป็นองค์กรท้องถิ่นสนับสนุน บางรูปแบบก็อยู่ในมหาลัยอยู่ในโรงเรียน อยู่ในวัดอยู่ในอะไรก็แล้วแต่ แต่ที่แน่ก็คือต้องมีกิจกรรมที่สร้างรายได้ด้วย ถ้าเป็นบ้านเรานะคะทำให้เป็นรูปแบบที่เรามักเรียกกันสั้นๆ ว่า SE หรือว่า Social Enterprise หรือว่าเศรษฐกิจเพื่อสังคม อันนั้นจะไปได้นะคะจากนั้นประเด็นที่5ที่เราถ้าถ้าหากว่าเราจะสร้างสมาร์ทสเปซเนี่ย ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าธรรมชาติของสิ่งที่เราทำในพื้นที่นั้นของสเปซนั้นเป็นยังไงนะคะ ก็มีหลายที่เลยอย่างเช่นของฝรั่งที่เขาทำมาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นต้องมีกระดานไว้บอร์ดสำหรับขีดเขียนนะต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางด้านโสดนะต้องมีอุปกรณ์ทางด้านไอทีประกอบด้วยนะแน่นอนค่ะระบบ Wi-Fi ต้องดีมากเลยนะคะระบบความปลอดภัย ระบบความสะอาด แม้แต่ว่าชุดครัวเล็กๆ โทรศัพท์ หรือว่าห้องนั่งเล่นนะมุมเครื่องดื่มอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่มุมนันทนาการเป็นที่ดูหนังฟังเพลง เช็คสื่อเช็คข่าว มุมกินกาแฟ มุมออกกำลังกาย มุมอะไรต่างๆ เนี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อให้คนที่ทำงานในพื้นที่นั้นเนี่ยสามารถที่จะเปิดจินตนาการในการที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะ ในบ้านในบ้านเราเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ย อย่างเช่นฮับบาร์ที่เป็นแห่งแรกของของออประเทศไทยเนี่ยนะคะเขามีที่พักให้ด้วยนะคะ แต่ไม่ใช่หมายความว่า ในในพื้นที่เล็กๆของเขาเนี่ยจะเป็นทั้งทุกอย่างเลย ไม่ใช่ค่ะ เขาก็คือไปเป็นพันธมิตรกับโรงแรมที่พักใกล้ ๆ ที่เป็นเป็นโรงแรมเล็กๆที่ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าโฮสเทลหรือว่าเป็นเกสต์เฮาส์ก็ไปลิงก์นะคะ สมมติว่าเราทำงานที่นี่จนถึงตีสองอย่างเงี้ยหรือทั้งคืนเนี่ยเหนื่อยก็ขี่จักรยานไปไปนอนนะคะก็ในราคาสมาชิก เดินไม่ไหวก็มีจักรยานให้เช่า นะคะอออยากจะดูหนังฟังเพลง ก็มีมุมให้ดูหนังฟังเพลง อยากจะโทรศัพท์ทางไกลไปต่างประเทศนะฮะไปถึงถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติก็มีมุมให้โทรศัพท์ อยากจะวิดีโอคอนเฟรนซ์ก็มีมุมให้วิดีโอคอนเฟรนซ์อยากจะทำอะไรมีหมดเลยในราคาที่แบ่งแยกออกมา โดยภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดเราจะสร้างสมาร์ทสเปซเนี่ยสิ่งที่จะทำกันแล้วก็มักจะเป็นที่ พิสูจน์ว่าทำให้อยู่ได้เนี่ยก็คือค่าสมาชิกนะคะค่าสมาชิกสมาชิกแบบสั้นแบบยาวแล้วก็เป็นค่าบริการสำหรับขาจรนะคะนอกนั้น ส่วนที่เหลือนั้นก็คือเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆเลย ที่จะทำให้สมาร์ทสเปซนั้นอยู่ได้นะคะอันนี้โดยภาพรวมนี้ก็อยากจะบอกว่าในเรื่องของสมาร์ทสเปซเป็นสิ่งที่สำคัญ ท่านอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะท่านสามารถสร้างมันขึ้นได้ ถ้าเกิดท่านมีแนวคิดว่าท่านอยากที่จะใช้พลังความสร้างสารรค์ของคนในชุมชนของท่านในองค์กรของท่านนี้มาสร้างนวัตกรรมร่วมกัน นวัตกรรมนั้นจะสามารถสร้างรายได้สร้างการพัฒนาต่างๆได้แน่นอนนะคะเพราะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยของบทนี้ดิฉันในนามของศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ของมสท เราเนี่ยเรามีความ ดีใจมากเลยที่เป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสในการสร้างชุดวิชานี้นะคะ เพราะว่าเป็นชุดวิชาที่ท้าทาย และอยากจะบอกคนไทยทุกทุกคนว่า คนไทยเราเก่งไม่แพ้ใครนะคะเพราะนั้น Smart Space เนี่ยมันจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จะดึงจินตนาการ ดึงความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยเราออกมา แล้วก็มาใช้ในการพัฒนาตนพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศไทยเราด้วยกันค่ะ